Microsoft Excel 2013 เป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ มีลักษณะเป็นตารางหรือเรียกว่า Spreadsheet ซึ่งวิธีการพิมพ์และแก้ไขข้อมูลจะแตกต่างไปจากโปรแกรมอื่นๆ โดยหากต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องทำการเลือกกลุ่มเซลล์หรือช่องข้อมูลที่ต้องการเสียก่อน เช่นต้องการกำหนดขนาดตัวอักษรและสีของตัวอักษร การจัดแนวให้กับตัวอักษร การปรับแต่งลักษณะพิเศษของเซลล์ในแบบต่างๆ นอกจากข้อความตัวเลขและสูตรคำนวณที่สามารถพิมพ์ลงไปในเวิร์กชีตแล้ว ยังสามารถที่จะแทรกรูปภาพ เข้ามาประกอบเนื้อหา หรือใช้ตกแต่งเวิร์กชีตให้สวยงาม เหมือนเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ นอกจากนั้น โปรแกรมยังมีความสามารถในการสร้างแผนภูมิที่ง่าย และมีความสวยงาม ถ้าข้อมูลในตารางมีการเปลี่ยนแปลงค่า ก็จะทำให้ข้อมูลของตัวแผนภูมิ เปลี่ยนแปลงค่าให้เองโดยอัตโนมัติ ในบทเรียนนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบเซลล์และข้อมูล การแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ ลงในเวิร์กชีต ซึ่งมีหัวข้อรายละเอียดดังนี้ การจัดการข้อมูลในตาราง การจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูล การแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ และการสร้างแผนภูมิ